the สียหรือไม่มีใระช่ไหมแก้มดนก่อนแกโชวและเขาเมืองบางกอกเจ้าก็บอกว่าไม่ต้องการและคอยอยอีกสัีแล้วนีแล้วนีแล้วนีแล้วว่าจะออกมาบนออรู้ออกนอกนึกอกนึกแว่าแม่เราแกวรับได้เราดีเราที่เราก็สุเราปากเขาเจ้าไปหักปากคนเดวแต่ว่าปากคนเดวบอกหักปากเขาเจ้าซอยซอยซอยซอย đừng quên thôi áo ở chạy t ì bon. เป็นคนทำนาเพรักแก้ตาผู้อุตาดังดน ตาคนอาทนาน้อจ๋าคนสวยพีขอร้องที่ว่าตามหาละเตตาพี่ด้วยสาวรถยนต์คนสวยร่ำรวยต้องช้ำใจโอ้สาวระยอโรดน้อมรุมสุพรรณบ ตัวนี้ขอติดค้างเอาไว้ด้วยนะครับหอมพวกนะครับได้แนะนำเอาไว้นะ เดี๋ยวจะให้ในรอบนี้ด้วย แล้วก็บางครอบครัวด้วยนะที่แนะนำขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้นะติดต่อแนะนำเอาไว้ไว้ครับเซลลร้านกาแฟนิดเดียวแหละว่าครับ มาถึงตัวเลยวะขอ ขอคนที่คือเต่าขายกาแฟได้ไหมใช่ เขามีสองคนอยู่ อ๋อครับ ซึ่งซึ่งผมไม่เกี่ยวอะไรหรอก ไอ้ข้างหลังผมมันมีเกี่ยวอยู่ แบ่งความรับผิดชอบให้เพื่อนถ้าอย่างนั้นนะก็บอกยังไงก็ร่วมสู่กันนะครับนะขอบพคุณด้วยแล้วกันนะสำหรับบทเพลงที่แนะนำขึ้นมากับพวกเราด้วยนะในรอบนี้ก็เดี๋ยวแต่งกันให้เลยนะ บอกว่าเรารอคอยมาสักระยะอย่างแล้วกับหอมบกพวกด้วยนะยังไงเดี๋ยวรวบรวมให้ในรอบนี้แล้วก็เดี๋ยว อีกสักครู่หนึ่งในการน่าจะจัดแบบเบรกยาวๆแล้วด้วยนะครับรบวันนี้ี่รวมสุดกันเต็มที่ เรียกว่า ผ่อนคลายกันให้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับเจ้าที่ทุกท่านด้วยนะครับ รอบนี้ขอกันมากับบางไทยทัวร์นำเสนอให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ขอมาควบรอสักครู่กันแล้วกันนะฮะ แนะนำขึ้นมาพร้อมกันจะให้ตอบคำขอครับ